การรับส่งข้อความภาพ เสียงและอีเมล เราสามารถส่งข้อความต่างๆ ได้หลายวิธี แล้วแต่ความสะดวกและความต้องการต่อการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ได้อยู่แล้ว การส่งข้อความนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายมาก ๆเลยนะครับ และในการส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Line นั่นเป็นการส่งข้อมูลฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาลองดูการตั้งค่าแอปพลิเคชัน Line นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าตัวอักษร การตั้งค่าพื้นหลัง หรือว่าการรับส่งข้อความต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างอันดับแรกนะคะให้เรานำสมาร์ทโฟนของเรามาและเข้าไปยังแอปพลิเคชัน Line ของเรานะคะ จากนั้นนะคะให้เราไปที่ การตั้งค่า พอเราไปที่การตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะ ในการตั้งค่าตัวอักษรนะคะ หรือว่าการตั้งค่าพื้นหลัง ให้เราไปที่เมนูแชทและโทรนะคะ เมื่อเราเข้ามาก็จะมีการตั้งค่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ เรามาดูอันแรกนะคะที่เป็นการตั้งค่าวอลเปเปอร์นะคะ หรือว่าตั้งค่าพื้นหลังเวลาเราแชทนะคะอ่ะให้เราลองคลิกเข้าไปนะคะ เราสามารถเลือกจากวอลเปเปอร์ที่มีนะคะอยู่ในแอปพลิเคชัน Line หรือว่าเราจะเลือกจากอัลบั้มนะคะที่เป็นวอลเปเปอร์เฉพาะนะคะของเราได้นะคะ ก็จะมีอยู่ในเครื่องของเรา อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันไลน์ในเครื่องของเรานะคะ ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนวอลเปเปอร์ของเราได้ หรือว่าจะใช้เป็นวอลเปเปอร์ที่มาจากธีมนะคะ ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะะต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเป็น ผู้พิการที่มีสายตาเลื่อนล่าง หรือว่าสายตาผ้ามัวนะคะก็สามารถที่จะปรับตัวอักษรในการสื่อสารในลายของเราได้เช่นเดียวกันนะคะ โดยที่เราไปที่ขนาดของตัวอักษรนะคะ จากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะปิดการตั้งค่าที่เหมือน iPhone ออกนะคะ เพื่อที่จะเลือกตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะคะอ่าซึ่งด้านซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรตัวอย่างนะคะ ที่มีขนาดใหญ่ จากนั้นเราก็ติ๊กถูกนะคะ ถ้าหากถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเลือกอันไหนอ่าโอเคนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าตัวอักษรนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการแชท เวลาที่เราแชทนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะแชทแล้วก็ส่งข้อความเสียงในไลน์กับเพื่อนนะคะ โดยที่เราไม่ต้องการพิมพ์นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองไปค้นหาเพื่อนกันก่อนเลยนะคะ เรามาก็มาที่โปรไฟล์ของตัวเอง จากนั้นนะคะ ด้านบนจะมีตัวเป็นแว่นขยายนะคะ แล้วก็มีเพื่อนแล้วก็คำว่าแชทนะคะ เราลองพิมพ์ชื่อเพื่อนเราลงไปที่เราต้องการจะหานะคะะสมมุติว่าเราต้องหาทรายนะคะ เราก็พิมพ์คำว่า ZA ลงไปอ่ะนี้เนี่ยเราก็จะมีลิสต์รายการนะคะที่มี Z แล้วก็ A นะคะ ที่อยู่ในไลน์ของเราขึ้นมา เราก็กดไปที่เพื่อนของเรา จากนั้นก็กดไปที่คำว่าแชทนะคะ เพื่อที่จะ ลองกันดู เดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะว่าในการส่งข้อความเสียงในไลน์เนี่ยเราจะทำได้ยังไง จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มด้านข้างนะคะ ที่อยู่ตรงช่องพิมพ์นะคะ จะเป็นรูปภาพที่เป็นไอคอนตัวไมค์นะคะ ไมโครโฟนนะคะ เป็นแถบสีน้ำเงินนะคะ เราสามารถที่จะกดเข้าไป เราลองกดนะคะ จากนั้นเห็นไหมคะาทางแอปพลิเคชันไลน์ก็บอกว่าให้แตะปุ่มค้างเพื่อที่จะพูดหรือว่าส่งข้อความเสียงไปยังเพื่อนของเรานะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็กดค้างไว้ สวัสดี วันนี้เรามีประชุมนะอ่ะทีนี้เนี่ยตัว iPhone ของเรานะคะ ก็จะบันทึกเสียงของเรานะคะ ก็จะมีวินาทีบอกด้านบนนะคะ เวลาที่เราอัดเสียงเนี่ย ตัวไมโครโฟนของเราเนี่ยก็จะเป็นสีแดง เห็นไหมคะ จากนั้นเมื่อเราอัดเสียงเสร็จแล้วเราก็ยกนิ้วปล่อยนะคะ เมื่อเรายกนิ้วปล่อยเสร็จแล้วเนี่ย ข้อความเสียงของเราก็จะถูกส่งไปยังเพื่อนที่อยู่ในแชทเราที่เราต้องการที่จะสื่อสารด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะ เรายังสามารถที่จะใช้เสียงพูดนะคะ แทนการพิมพ์ข้อความต่างๆ เพื่อที่จะสื่อสารในแชทของเราได้นะคะ เราจะสังเกตเห็นในแป้นพิมพ์นะคะ ถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ด้านล่างนะคะที่เป็นรูปโลกนะคะ ด้านข้างจะมีไมโครโฟนขึ้นมานะคะ ตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่เมื่อเรากดเข้าไปแล้ว จะใช้เสียงพูดแทนการพิมพ์ เดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะอ่ะเราก็กดไปที่ วันนี้มีประชุมจากนั้นเราก็กดส่งได้เลยค่ะ เห็นไหมคะว่าเพียงแค่เราพูดนะคะ แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารเสียงที่เราพูดออกมาเป็นข้อความ เป็นตัวพิมพ์ของเราได้ ซึ่งก็จะสะดวกและก็ง่ายมากนะคะสำหรับใครที่อยู่ระหว่างการขับรถหรือว่าใครที่มีสายตาเลื่อนล่าง แต่ว่าสามารถจะมองเห็นได้เป็นบางตัวก็สามารถที่จะนำเอาตัวเเทคโนโลยีตัวนี้นะคะ ไปใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ